ระบำรัตนมาลี รัตนมาลีหมายถึง ดอกไม้ที่มีคุณค่าอันเป็นมงคลยิ่ง ในระบำชุดนี้ ได้กล่าวถึงไว้หกชนิด ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ดอกมะลิซ้อน ดอกทานตะวัน ดอกเฟื่องฟ้า ดอกเบญจมาศ และดอกบานไม่รู้โรย ซึ่งชื่อดอกไม้เหล่านี้ ได้ถูกขนานนามตามลักษณะของดอกลำต้น สี กลิ่น และความนิยม ชื่อซึ่งมึงบอกความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ความบริสุทธิ์ ความแข็งแกร่ง และความสงบ คนไทยจึงมักนิยมนำดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ เนื้อร้องประพันธ์โดย ครูเสรีหวังในธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร ประดิษฐ์ท่ารำโดยครูเฉลยสุขวณิชศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย และครูจำเรียงพุทธประดับ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร